สวัสดีทุกคน นี่ดีเจมะตูมนะ อยากจะฝากถึงคนอ้วนหลายๆ คนที่คิดว่าตัวเองเนี่ย เหมือนช้างแอฟริกาแต่บอลลูน เหมือนปลาพยูนเกยหาดเหมือนสัตว์ประหลาดตายท้องกลมเรือไททานิกล่มเพราะเธอชอบละเมอว่าเป็นนางฟ้า แต่ทว่าหุ่นทุเรศกว่าเพื่อน ชอบพูดปิดเบือนว่าตัวเองไม่ใหญ่แต่บวมเพะกว่าใครในปัตตภีอิ้วถ้าคิดว่าตัวเองหุ่นอ้วนน่าอายใช้นี่ LB Slim แอลบีสลิม เพราะใช้แล้วหุ่นอ้วนจะกลับมาดีกลายเป็นชนีนางฟ้า งามเลอค่าหน้าหลงไหล เอลไม่ใหญ่ไหลไม่บวมทวมไม่มีดีทุกส่วนชวนให้มอง น้องก็เล็กแขนขาเพอร์เฟกสเปคนางแบบ ไม่ต้องแอบเดินเชิดหน้า สวยยันป้าท้าให้ลองแอลบีสลิมหุ่นดีได้ใช้แอลบีสลิมดีเจมาตุ่มอึ้งในความหุ่นดีของแอลบีสลิม